ในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับชีวิตประจำวันของพวกเรา ตั้งแต่ตื่นนอนแต่เช้านะครับเชื่อได้เลยว่าสิ่งแรกที่ทุกคนต้องหยิบก็คือสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นดูนาฬิกา หรือเช็คข้อมูลข่าวสาร หรือเช็คข่าวในโซเชียลนะครับเห็นไหมครับว่าทุกๆวันนี้เราสามารถเข้าถึงโลกโซเชียลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และก็เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ นอกจากนี้สมาร์ทโฟนยังมีประโยชน์มากมาย ที่นอกเหนือจากการติดต่อสื่อสาร หากเรารู้จักใช้ให้เป็น นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งการสร้างอาชีพ แต่ก็มีคนพิการอีกหลายคนนะครับ ที่ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟนได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสมาร์ทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการการใช้งาน การตั้งค่า หรือแม้แต่เรื่อง การใช้มัลติมีเดียในสมาร์ทโฟน หากพร้อมกันแล้วนะครับ เราไปเรียนพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับในหัวข้อวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนเบื้องต้นเพราะเมื่อพูดถึงสมาร์ทโฟน หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าหน้าตาเป็นยังไง ซึ่งสมาร์ทโฟนก็คือ โทรศัพท์ที่เราใช้กัน สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ สื่อสารได้และสามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้ และวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้สมาร์ทโฟน และเทคนิคการใช้สมาร์ทโฟน ถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทั่วไป หรือกลุ่มคนพิการก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เช่นเดียวกัน ซึ่งความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีก็แตกต่างกันออกไป ซึ่งสำหรับคนพิการแล้วการใช้เทคโนโลยีต่างๆนั้น มีส่วนช่วยในการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เช่นการใช้เพื่ออำนวยความสะดวกการติดต่อสื่อสาร หรือแม้กระทั่งการสร้างอาชีพ ดังนั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าครับ กับหัวข้อ การใช้สมาร์ทโฟน เบื้องต้น มาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์มือถือที่นอกเหนือจากการโทรออกรับสายแล้ว ก็ยังมีแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้มากมาย และยังสามารถรองรับการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต 3G Wi-Fi สามารถใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ เช่น Line YouTube Twitter Instagram โดยผู้ใช้สามารถปรับแต่งลูกเล่นการใช้งานสมาร์ทโฟนให้ตรงตามความต้องการได้มากกว่าโทรศัพท์มือถือธรรมดา ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่จึงนิยมผลิตให้สมาร์ทโฟนมีหน้าจอระบบสัมผัส รวมไปถึงกล้องถ่ายรูปที่มีความละเอียดสูงเข้าไปด้วย เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันให้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน เรื่องของการออกแบบดีไซน์ของตัวเครื่องก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ ให้ดูสวยงามและทันสมัย รวมถึงยังมีแอปพลิเคชันเสริมลูกเล่นต่างๆ ให้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับ